ไม่จำกัดเวลาต้องลัาคถึงห้าพันอยู่ดีไม่ต้องบอกจะเต้นไม่โดนหลอก แบบนี้ใช่ไหมจะมัดใจเธอขอบคุณน้องๆด้วยกันครับผม ที่ช่วยกันแยกกันขึ้นนะฮะ